ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนโครงการ Global Young Scientist Summit ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เลยนะครับ ถ้าบุคคลตัวอย่างเหล่านี้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ฟัง ก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์ และกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มีไฟในการทำงานวิจัยต่อไปครับ สวทช รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit หรือ GYSS ณประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ ในระดับสากล โครงการ GYSS กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สรีร ระวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31กรกฎาคม2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/gyss สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000